โดยมีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ดังนี้ค่ะ 1. ผู้เรียนสามารถอธิบาย TPAC โมเดลได้ 2. ผู้เรียนสามารถอธิบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาประเภทต่างๆ ได้ และ 3. ผู้เรียนสามารถอธิบาย a z u r e โมเดลได้ค่ะ พร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนรู้ในเนื้อหาต่างๆ กันเลยนะคะ TPAC โมเดลคือกรอบแนวคิด หรือเฟรมเวิร์กในการนำไอทีไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกรอบแนวคิดนี้ได้อธิบายว่า ผู้สอนจำเป็นต้องมีความรู้ 3 ด้านคือ 1. ความรู้ด้านเทคโนโลยี 2. ความรู้ด้านศาสตร์การสอน และ 3. ความรู้ด้านเนื้อหา โดยผู้สอนจะต้องเชื่อมโยงความรู้ทั้ง 3 ด้านเข้าด้วยกัน แต่ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้ภาพรวมของ t p a c ทั้งหมด เรามาศึกษาความรู้แต่ละด้านของ t p a c กันก่อนนะครับ เริ่มด้วย ความรู้ด้านเนื้อหาหรือ content knowledge เรามักใช้ตัวย่อว่า CK หมายถึง การที่ผู้สอนต้องมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่จะสอนผู้เรียนอย่างถูกต้อง เพื่อให้เนื้อหาที่ถูกถ่ายทอดไปยังผู้เรียนนั้นสมบูรณ์ ไม่มีข้อผิดพลาด ความรู้ด้านศาสตร์การสอนหรือ pedagogical knowledge เรามักใช้ตัวย่อว่า PK หมายถึง การที่ผู้สอนต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการสอนที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดีขึ้น ความรู้ด้านเทคโนโลยีหรือ technological knowledge ตัวย่อคือ TK หมายถึง การที่ผู้สอนต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงการเลือกใช้เทคโนโลยีเข้าไปบูรณาการในการเรียนการสอน ซึ่งเทคโนโลยีไม่เพียงแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เท่านั้น ยังทำให้เนื้อหามีคุณภาพอีกด้วย เช่น การให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านแอป เว็บไซต์ และเกมเพื่อการศึกษา เป็นต้น เมื่อนำความรู้ทั้ง 3 ด้านเข้ามาบูรณาการร่วมกัน จะพบว่ามีส่วนที่ทับซ้อนกันอยู่ โดยเราจะมาศึกษาความรู้ที่ซ้อนทับกันทีละคู่ดังนี้ Pedagogical Content Knowledge หรือ PCK เป็นพื้นที่ของความรู้ด้านเนื้อหา กับความรู้ด้านศาสตร์การสอนซ้อนทับกันอยู่ คือ ผู้สอนต้องใช้วิธีการสอนที่ทำให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในการเรียนรู้เนื้อหา หรือทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของผู้เรียน Technological Content Knowledge หรือ TCK เป็นพื้นที่ของความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ด้านเนื้อหาซ้อนทับกันอยู่ คือผู้สอนควรมีความเข้าใจว่า เทคโนโลยีใดเหมาะสมกับเนื้อหา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน ตัวอย่างเช่น ในวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องข้างขึ้นข้างแรม ผู้สอนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์จำลองสถานการณ์การเกิดข้างขึ้นข้างแรม ซึ่งผู้เรียนจะสังเกตได้ว่า ในแต่ละวันภายในหนึ่งเดือน พระจันทร์จะมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ซึ่งทำให้ผู้เรียน มองเห็นภาพการเกิดปรากฏการณ์ข้างขึ้นข้างแรมได้อย่างชัดเจนทำให้เข้าใจง่ายและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว Technological Pedagogical Knowledge หรือ TPK เป็นพื้นที่ของความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ด้านศาสตร์การสอนซ้อนทับกันอยู่ คือ ผู้สอนต้องเข้าใจว่าจะสอนอย่างไร เมื่อมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ รวมทั้งการบริหารจัดการการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในชั้นเรียน ซึ่งทำให้เกิดความท้าทาย 2 ประการคือ 1. ผู้สอนควรมีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่กว้างขวาง เพื่อสามารถใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 2. ผู้สอนต้องมีทักษะในการจัดการชั้นเรียน และออกแบบการเรียนรู้ที่มีการใช้ไอที ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ จากตัวอย่างที่ผ่านมา เมื่อผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหาเรื่องข้างขึ้นข้างแรมเสร็จแล้ว ผู้สอนให้ผู้เรียนทุกคนเขียนสรุปการเกิดข้างขึ้นข้างแรมลงใน Facebook และให้เข้าไปแสดงความคิดเห็นของเพื่อนๆ คนอื่นๆ ด้วย เมื่อนำความรู้ทั้งหมดเข้ามาบูรณาการร่วมกัน คือ technological knowledge pedagogical knowledge และ content knowledge หรือ TPAC จะพบส่วนที่ความรู้ทั้ง 3 ด้านซ้อนทับกันอยู่ตรงกลาง ผู้สอนต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ให้มีการใช้ความรู้ทั้ง 3 ด้านได้อย่างกลมกลืน จนได้แผนการสอนที่มีการบูรณาการไอทีอย่างมีประสิทธิภาพจากตัวอย่างเรื่องข้างขึ้นข้างแรม เมื่อผู้เรียนแสดงความคิดเห็นลงใน Facebook กันหมดทุกคนแล้ว ผู้สอนให้ผู้เรียนทำการสร้างผังความคิดการเกิดข้างขึ้นข้างแรม โดยใช้โปรแกรมออนไลน์ OK Mind Map TPAC Model ถือเป็นกรอบแนวคิดที่อธิบายถึงความรู้ทั้ง 3 ด้าน คือเทคโนโลยี เนื้อหา และศาสตร์การสอน ที่จำเป็นสำหรับผู้สอนเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งในการนำ TPAC Model ไปใช้ในสถานการณ์จริงนั้น ผู้สอนสามารถนำ a d d y Model มาเป็นแนวทางในการออกแบบการสอนที่มีการบูรณาการ t p a c k Model เข้าไว้ด้วยกันได้